เดิมทีเนี่ยที่คุณแม่มาเนี่ย มันจะมันเอียงโค้งมันจะ มันจะโค้งไหมจะโค้งไหมตอนที่เรามาเดินเดินเนี่ยมันไม่โค้งแต่มันเอียงค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ แล้ววันนี้นะครับ เรามาทำการฉีดโฟมที่ราชบุรีอำเภอเมืองครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเสานะครับ อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับได้รู้กันนะครับว่า ทุ่นที่จม เราสามารถกู้ได้ครับผมและเราสามารถนะครับ ที่จะเอามันลอยเป็นปกติได้นะ อย่างที่ดูตรงนี้นะครับนะ มันหล่นลงไปฝั่งนู้นนะครับ ผม เราจะทํำยังไง เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับนะ อย่าลืมนะครับจกมกทีวีเรามาถึงที่ราชบุรีท่าเสานะครับอำเภอเมืองจำไว้ เดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนจบเป็นอย่างไร สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับ และวันนี้นะเรามาอยู่ที่ราชบุรีครับ แล้วก็แน่นอนพบกับ วัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ราชบุรีท่าเสา เป็นไงครับคุณนนทวัฒน์ครับ ทุนวันนี้ หนัก เอาการครับ ทุนทุนทุนวันนี้คือ จมไปหมดทั้งทุนแล้ว ไม่มีไม่มีที่แบบเป็นพื้นเปล่าเลย จมทั้งทุนเลย ตอนแรกตอนแรกนะครับ ลูกค้าบอกว่านะมีการจมขาย ครับหัวขึ้นเรารู้สึกไงอ่าองพอง่ายหน่อยอง่ายหน่อยอ่าแต่พอมาถึงวันนี้จมหมดเลย เพราะว่าฝนตกเมื่อวานซืนนะครับเลยเกิดการจม การแก้ไข อันนี้เป็นถ้าพูดจริงคือระดับยากฮาร์ดสุดเลยครับ เป็นการกู้ทุนเลยครับ กู้ขึ้นมา กู้ทุนโดยไม่มีเคนไม่มีแม่แรงอะไรหนักเข้ามาช่วยเลยเรา กู้ด้วยด้วยทีมงานโดยเฉพาะเลยครับ และนี่คือเทคนิค ใช่ครับเป็นเทคนิคที่โดยเฉพาะของบริษัทที่สามารถกู้ทุนที่สามารถจมไปใต้น้ำแล้วขึ้นมาได้ ลูกค้าหลายคนนะบอกว่านะฮะทำได้เหรอ กู้ได้เหรอครับ มีหลายบริษัทที่ยังไม่รับทำ เขาทำไม่ได้เลยเขาทำไม่ได้นะฮะตอนนี้เรานะได้รับทำนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราทำการฉีดครั้งนี้การที่ยากที่สุดคือตรงไหนครับงานนี้คือยากที่สุดคือการกู้ทุนขึ้นมาก่อนครับต้องกู้ก่อนใช่ครับไอฉีดโฟมไม่เท่าไหร่ใช่สีโฟมง่ายๆครับไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ยากคือกู้ทุนที่อยู่ ใต้น้ำไปแล้วขึ้นให้มันลอยขึ้นมาปกติ แล้วก็ใช้ทีมงานลงไปทำการปะหรือเปล่าใช่ครับทำการปะอุดใต้เพน้ำราะแบบนี้รั่วแน่นอนรั่วแน่นอนครับใช่ครับออย่างที่ดูณตรงนี้นะครับว่าน่าจะมีสักกิโล จมแบบนี้ไม่ต่ำกว่าห้าูนะครับไม่ต่ำกว่าห้ารูใช่ครับท่านผู้ชมหลาย ๆ คนนะที่อยากจะกู้นะฮะเรายินดียินดีให้คำปรึกษาและแนะนำครับผม เราสามารถทำงานทำได้หมดเลยทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องทำเลยเลย โดยทีมงานเราโดยเฉพาะไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก ไม่ต้องใช้เคนมายกขึ้นให้ลอยก่อน ไม่ต้องนะครับ ไม่ต้องไปเลือกเคนใช่ครับไม่ต้องเปลืองเคนด้วยเคนวันหนึ่งก็ตก สองหมื่นสามหมื่นกันไปแล้วครับทีมงานเราลงเลยครับใช่ครับลงน้ำเลยครับ แล้วก็สำหการกู้ขึ้นมาแน่นอนใช่ครับนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขึ้นลอยปกติได้หรือไม่รอสักครู่นะครับครับ วันนี้เรามาทำการฉีดทุ่นนะครับ ซึ่งเป็นทุ่นจม นะครับแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่ามันเป็นการกู้ และก็ต้องทำการฉีดโฟมลงไป วันนี้เรามาถามความรู้สึกคุณแม่ คุณแม่ครับรู้สึกอย่างไรบ้างณตอนนี้ที่พี่คุณแม่เห็นหน้างานตอนนี้ ก็ยังไม่ไม่รู้สึกอะไรว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแล้วแม่คิดไหมว่าจะทำได้ไหม ก็คิดว่าทำได้อะค่ะนะแต่ตอนนี้ยังตอนที่แบบว่ายังไม่ ให้บอมมาเนี่ย แม่รู้สึกว่าจะหาได้ไหมค่ะก็ ลำบากอยู่ลำบากอยู่นะฮะได้รับรู้จากคุณโจคุณโจไปเจอยังไงครับผม ก็ตอนแรก รู้สึกว่าแพมันเอียงครับ ก็เดินมา้น้ำมันเข้าในทุ่นเยอะเลยจะจมแล้วก็ต้องหาช่างหาแบบทำไงก็ได้มันขึ้นมาครับก็เลยลองเจิร์ดูเห็นนานไหมครับ ใช้เวลา อ๋อหาที่มาให้ผมไม่นานครับ ประมาณไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครับนะเซิร์ชเจอใน Google Google ครับแล้วก็เห็นผลงานก็ใน YouTube อะไรเงี้ยก็ เออน่าเชื่อถือ ดูก็เลยจากแพรไหนครับจากแพทาราคอฟฟี่แพรทารา คอฟฟี่นะ คุณโจเคยไปเที่ยวไหมเคยไปเคยไปนะฮะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราจะเอากู้ขึ้นมายากมากคิดว่าทำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะทำได้น่าจะทำได้ แต่ตอนนี้คุณคิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทำได้หรือไม่ได้ตอนนี้ให้ 70%แล้วทำได้คุณแม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ว่าทำเสร็จแล้วนะคุณแม่รู้สึกกังวลไหมถามจริงตากังวลนะกังวลว่า ก็ไม่รู้จะทำได้เนี่ยเพราะมันดูยากมากนะแม่นะนะฮะแล้วขอบอกว่าตอนนี้นะทางบริษัทของเราทีจีเนี่ยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีใครทำได้นะฮะตอนนี้ทางบริษัทของทีจีทำตรงนี้ให้กับคุณแม่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับผม Thank you. ณพ่อครับ หลังจากที่ได้ทำการเอาน้ำออกเป็นไงบ้างครับ คุณพ่อคิดว่าถ้าใส่โฟมแล้ว คุณพ่อคิดว่าลอยได้ไหมครับ ถ้าจะเพิ่มลอยเพิ่มขึ้นเดียวกับไม่น่าได้ ไม่น่าได้ ถ้าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ถังมันตั้งอยู่เนี่ยไม่น่าได้ ไม่น่าได้ ที่ลอยได้เพราะถังไม่น่าจะใช้โฟม ไม่แพนไม่น่าโฟมจะช่วยได้เพิ่มช่วยเพิ่มได้่ะคุณพ่อก่อนหน้านี้ คุณพ่อได้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับการฉีดโฟมทุเรียนน้ำไหมครับโอ้ไม่รู้เลยครับ ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยอันนี้คุณโจลูกชายเจอใน Google ก็เดี๋ยวจะทำการฉีดให้ลูกชายมาบอกผมก็ยังไม่เชื่อนะ ยังไม่เชื่อ เพราะว่าเพราะมันคำว่าโฟมกับน้ำเนี่ยมันไม่น่าจะตู้น้ำมันได้ได้เลยมันต้องไม่น่าได้ะไม่ณน่าตอนนี้ยังไม่มีโฟม แต่ทำการอุดปะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะได้เห็นนะครับตอนที่โฟมเข้าไป อยากให้คุณพ่อวัดระดับไว้เลยว่ามันลอยประมาณแค่ไหนนะครับและพอฉีดแล้วเดี๋ยวคุณพ่อมาดูอีกทีที่ผมมองข้างในนะครับก็เห็นชัดแล้วว่าลอยลอยกว่าเดิมอ่าที่ผมผมเห็นชัดเลยนะครับที่ผมเพราะว่าน้ำมันออกหมดแล้วไงผมมองอย่างมาข้างนอกแกอันนั้นแค่ลอยในระดับหนึ่งลอยลอยในมาตรฐานเดิมของมันนะครับผมที่เอามาทำแพรใหม่ๆมันก็มาตรฐานเนี้ยครับผมใช่ไหมมานานนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกพ่อแต่ถ้าเอาโฟมขึ้นมาเนี่ยทำให้ลอยขึ้นอีกเนี่ยอีก10 เซนนลูกมาบอกผมไม่ผมไม่เชื่อไม่เชื่อ เพราะมันมันเป็นไปได้เป็นไปได้เหรอมันจะขึ้นอีก 10 เซนครับคุณพ่อ เดี๋ยวรอดูฉีดโฟมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณพ่อมาดูกันอีกทีหนึ่งฝากบอกทุกท่านด้วย เดี๋ยวถ้านะฮะไม่รีบไปไหนเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวเจอกันครับผม และตอนนี้นะครับนะเราได้ทำการฉีดนะรองพื้นนะครับผมนี่นะท่านผู้ชมลองดูนะครับ ผมนะเราทำการฉีดรองพื้นไปแล้วนะครับ ผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่นะะสนใจในการฉีดทุ่นครั้งนี้นะครับ ก็อยากให้ นะครับดูเป็นตัวอย่างครับผมนะสำหรับทุ่นเหล็ก ตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นโควิดอยากให้ทุกท่านนะครับ มาถืดทุ่นลอยน้ำกันครับเพื่อกันไม่ให้ทุ่นจมนะครับ เรารับทำกู้ด้วยรับกู้เอาแพขึ้นมานะครับใครแพจม ติดต่อผมมาจากบริษัท TG หรือบริษัทธนบอมบอลพัชชั่นกรุ๊ปครับผม คุณพ่อ ตอนแรกเนี่ยเราตกลงกันว่าทำแค่ทุนเดียว ตอนนี้กี่ทุนครับสามทุ่มสามทุนเพราะอะไรครับผมคือก็ผมผมก็อยากให้มันมันเสมอกันถ้าทุนเดียวเนี่ยไอ้ไอ้ทุนเนี่ยมันรับสองทุนอีกเพราะไอ้สองทุนมันเริ่มจะไม่เสื่อมไปแล้วมันจะเดนั่นนะครับผมมันก็จะรับแบบแบบแรไม่มาตรฐานมาตรฐานไม่เสมอกันนะอ่าไหนไหนก็ทุนเดียวแล้วไปแล้วเอาสองทุนสามทุนไปเลยทีเดียวได้จบกันคุณพ่อไม่ถามเลยมาน้ำยาพอไหม น้ำยาตอนนี้เราเกือบพอดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพอทำการฉีดแล้วคือผมไม่รู้เรื่องว่าว่า จะต้องใช้อะไรน้ำยาอะไรตัวอะไรผมไม่รู้ครับผมเพราะผมผมเชื่อช่างอ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับผมเพราะเขาถ้าทำนี้ต้องมืออาชีพแน่แน่ครับพี่ยูโฟมครับนะครับนะเดี๋ยวจัดการให้คุณพ่อนะฮะได้อย่างสะสมเลย3ทุ่นนี้ก็จะทบไปอีก10ปีครับคุณพ่อครับนะฮะโอเคนะครับ ครับท่านผู้ชมครับ และตอนนี้นะครับ เราให้คุณแม่กับคุณพ่อลงมาดูแล้ว เดี๋ยวเราไปถามกันนะครับว่ารู้สึกอย่างไร หลังจากที่ทำการฉีดไปแล้ว คุณแม่ครับเป็นไงบ้างครับผม รู้สึกยังไงครับตอนนี้จากมองข้างบนลงมาเป็นไงฮะมันขึ้นมาเหมือนปกติแล้วค่ะ ปกติแล้ว แล้วนี้โฟมก็ได้ทำการอัดเต็มแล้วนะฮะรู้สึกไงตอนแรกนึกว่าจะทำได้ไหมครับ นั่นสิ ยังกังวลอยู่กังวลอยู่ค่ะกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ทำได้เรียบร้อยแล้ว เข้าใจว่าต้องทำได้ค่ะครับผมออืมแล้วนี้คุณแม่จะเอาโฟมไปตกปลา ไม่เอาหรอกค่ะเอาไปได้นะไม่ตกตาต่อได้นะฮะฝากท่านผู้ชมฝากนิดนึงนะครับ หลังจากที่คุณแม่ได้เห็นของตัวเองแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็ดีค่ะ ดีใจที่ทำได้ดีขึ้นนะคะ เดิมทีเนี่ย ที่คุณแม่มาเนี่ย มันจะนโค้งมันจะมันจะโค้งไหมจะโค้งไหมตอนที่เรามาเดินเดินเนี่ยมันไม่รู้โค้สึงกว่าแต่นิ่มังนไหมเอียงค่ะมันไม่นิ่งทีนี้บอมจะบอกนิดนึงมันจะเกิดความนิ่งคโฟมเมื่อมีโฟมมันจะเกิดความนิ่งความโคนหนงมันหนักะขึ้นอ่าใช่ครับผมนะฮะหนักมันเลยทำให้แพรนี่นิ่งนิ่งค่ะรับอยู่เสถียรขึ้นซัพพอร์ตขึ้นนะครับคุณแม่ครับผมอยากให้คุณแม่นะ เชิญชวนสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมแพรคุณแม่อยู่ครับว่าควรจะทำการฉีดโฟมหรือไม่ครับสำหรับแพรที่คนที่มีแพร แร์นะคะว่ามันจะจมหรือไม่จมอะไรเนี่ยจะซ่อมจะอะไรเนี่ยเพราะแนะนำไม่ฉีดโฟมค่ะจะอยู่ได้อีกทนนานเลยค่ะ ครับผมนะรู้สึกเลยนะรู้สึกเลยว่ามันเขาทำแล้วมันดีขึ้นเลยค่ะตอนแรกคุณแม่ก็ไม่เชื่อแม่กังวลอยู่กังวลนะแต่ตอนนี้่ก็ดีรู้สึกดีค่ะคุ้มไหมคุ้มนะอยู่สิบกว่าปีนะนะคุ้มนะขอให้มันทำเธอค่ะ ครับอยู่กันได้นานๆอีก นเชิญชวนนะ ตรงนี้ก็ท่าเสา ท่าเสาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรีนะคะ ก็ขอบขอบคุณนะครับผม ขอบคุณมากครับ เป็นไงครับคุณมนทวัฒน์วันนี้ก็เรียบร้อยดีครับตอนแรกเราจะฉีดแค่ทุ่นเดียวใช่ครับวันนี้ 3 ทุ่นใช่ครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อความมั่นใจและความมั่นคงคงทนของทุ่นครับก็เลยเสมอกันให้ฉีดไปดีกว่าเพราะอีกหน่อยมันรั่วอยู่แล้วครับเพราะตอนแรกเขาฉีดแค่ทุ่นเดียว ใช่ครับไปไปมาเป็น 3 ทุ่นตอนแรก 2 ทุ่นใช่ครับก็แนะนำให้ฉีดทั้งหมดดีกว่าเพราะอนาคตยังไงต้องรั่วถ้ารั่วมันจะเสียค่าดำเนินการเรามาอีกรอบหนึ่ง นี่ค่าอุดรอบหนึ่งแต่คราวนี้เราเราเหมารวมค่าอุดค่าดำเนินการไปทีเดียวเลย ถ้า ครั้งเดียวนะเราอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้เป็นการป้ายยานะครับแต่เป็นการนำเสนอนำเสนอครับใช่อยู่ที่ลูกค้าครับครับผมจะไม่ฉีดเราก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าอนาคตเราบอกได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็รั่วยังไงเราก็ต้องกลับมาอีกแน่นอนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือเสียค่าเดินทางเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากนั้น แนะนำให้ฉีดเลยถ้ามีกำลังพอก็ฉีดดีกว่า อย่างเนี้ยเนี่ยถ้าแบบว่าถ้าฉีดทุนหนึ่งปั๊บเนี่ยถ้าผมกลับไปผมมาอีกคุณต้องเสียค่าเดินทางใช่เสียค่าเดินทางและเสียค่าดำเนินการด้วยครับครับ ผมในการอุดอีกรอบหนึ่งตอนนี้นะตอนนี้มันรั่วนิดหน่อยเราก็แถมแถมให้ฟรีครับแล้วกู้ได้ยังไงคุณนนทวัฒน์ก็เป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทเหมือนกันครับครับมัน มันทุนเนี้ยสคือยากมากเหมือนกันที่จะกู้ขึ้นมา จมไปทั้งทุนและในการสูบน้ำสูบอะไรเงี้ยก็ทำการยาก ยากมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการกู้แค่ 3,000เองนะครับถูกกู้ 3,000 ต่อทุนถ้า2 ทุนนะครับสองทุนก็ 5,000 ครับ 5,000 ลดไปพันหนึ่งซึ่งถูกมากครับ ราคานี้ซึ่งไม่มีที่ไหนทำได้แน่นอนในการ กู้ทุนที่มันจะจมแล้วอย่างเงี้ยจมไปแล้วด้วย ก็ขอฝากด้วยนะครับ ฉลาดเลือกฉลาดฉีกกันนะครับการที่คุณจะนัดเราเนี่ยตอนนี้คิวเป็นไงครับ 2 อาทิตย์แล้วครับต่อยาวเลย ต่อยาวเลยครับ ต้องนัดล่วงหน้าเกือบ2อาทิตย์แล้วครับบอกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่ออ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับผมพรุ่งนี้ไปชลบุรีครับชลบุรีนะฮะแล้ววันจันทร์ก็ราชบุรีวันอังคารก็ไปนู่นเลยอ่านครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชใช่ครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยครับก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับท่านใดที่อยากต้องการคิวงานเรา ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนกี่วันครับอย่างต่ำอาทิตย์หนึ่งแล้วครับตอนนี้อาทิตย์หนึ่งก่อน 3 วัน ตอนนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับโควิดนะครับทำให้พวกเรานะครับต้องทำการเดินทางตลอดเวลาใช่ครับนะก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยฮะทุนลอยน้ำนะครับทำให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ได้แค่ทุนลอยน้ำอย่างเดียว ฉีดฟ้า ใช่ครับเชดาห้องกำแพงอะไรเราทำได้หมดอัดเสียงเราปรึกษาได้ล่าสุดเราจะไปพระรามสอง ไปฉีดอะไรครับ ฉีดโพรงใต้พื้นบ้านครับวันพุธไปฉีดโพรงใต้พื้นบ้าน ถามว่าฉีดโพรงใต้พื้นบ้านทำไม เพื่อกันมดหมูหนูแมลงงูเข้าไปอยู่อาศัยครับเพราะว่าแล้วเวลาฝนตกน้ำมันจะไหลเข้าทำให้บ้านซุดลงเข้าไปได้อีก เหมือนเป็นการพยุงใช่พยุงแล้วกันน้ำไหลเข้าไป เข้าไปใต้ตัวบ้านลดการซุดตัวของบ้านได้ ได้ค่อนข้างสูงเหมือนกับการไปอุดรอยรั่วไปในตัวใช่ครับอุดรอยรั่วไปในตัวอ่านะฮะก็ขอฝากด้วย ในช่องโจกมกทีวีนะครับกับผมดีเจบอมจกมกและคุณนนทวัฒน์เตชะนมเศษขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับ